วันนี้ส่งมอบ ค่ะ ส่งมอบ ส่งมอบคาโดเกส่งมอบค่ะ ให้เพื่อนร่วมงานเขาแพนชูน เขากเกษียณอายุ เราทำเราทำให้เขานะคะ เยอะแยะไปหมดเลย เบิ้งเอา เบิ้งเอา อันนี้ คนไทย คนไทยเฮ็ดหายฟ้าลังนี่เบิ้งเอาด้วยนี่ คนไทยเฮ็ดให้ฝรั่งเฮ้ละโมยเบิ่งดูฝรั่งตาเหลียกแม่มแม่มเบิ่งคอยเฮ็ดให้สุดยอดเลย เห็นบ่นี่ย่าใช่เฮละโมยแพนชูนบอลลูนอกแพนชูนกิเขาเอิ้นว่ากเกษียณเกษียณอายุเกษียณงามบ่ยุยรถโฟกันตะเกีย